ในช่วงแรกที่ที่เราทำอ่ะมันอาจจะมีรายได้ที่ยังยังเอ่อไม่ไม่มากพอที่มาจุนเจืออแต่แต่มีวิธีจัดการยังไงให้ให้เราไปต่ออะฮะอ๋อ ช่วงแรกๆเราอาจจะรายได้น้อยไม่เยอะ แล้วเราก็เลี้ยงเลี้ยงไม่เป็น เพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะสูงต้นทุนสูงอ่าใช่ใช่ 4ถึง5ปีกว่าเราจะลุกปัจจุบัน เราก็อาจจะมีวิธีแบบว่าใช้แรงงานในครอบครัว แล้วก็กินใช้ประหยัดประหยัดนิดนึงใช่ไหมช่วงแรก ใช่แล้วก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังพออยู่ได้ค่ะการบริหารจัดการนะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มยังไงครับ อ๋อเริ่มพอเราเริ่มมีรายได้ละเริ่มมีรายได้ค่ะเราขายให้พ่อค้าคนกลางเราไปขายตามตลาดนัดหน้าโรงเรียนบ้างพอเราเริ่มมีรายได้ เราก็เริ่มจะแบบเราจะไม่รอให้ตลาดมาหาเราละเราจะออกอ่า เราจะออกไปหาตลาดละเราจะไปหาโลกกว้างละแต่เราก็คิดไม่ได้ว่าจะทำยังไง เราก็เลยเอ๊ะเขามีประกวดประกาศอ๋อเราเริ่มที่ไปประกวดประกาศก่อนใช่ไหมครับใช่ก็เดินสายประกวดประกาศไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพ หรืองานประมงน้อมใจประมงน้อมก้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเราก็ไปประกวดนะคะแล้วก็ไปได้รางวัลเลย ก็เริ่มโมโหเอ๊ะทำไมอินเดียปัวที่แบบได้ที่หนึ่งไม่เห็นจะสวยเลยแต่ของเราสวยกว่าอีกใช่ไหมเราสวยมากเลยแต่เราชมเชยเรายังไม่ได้เลยอ่ะเออเราก็เลยเสียใจอ่ะไปประกวดกี่งานกี่งานก็แพ้ แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็มาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ต ว่าไอ้ที่เราแพ้มันแพ้เพราะอะไรเรามีจุดด้อยจุดเสียยังไงใช่ตาฉันสวยมาก แต่ฉันไม่เคยชนะเลยสักเวทีเดียวอ๋อพอเรามาเซิร์ชแล้วหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศมาตรฐานคืออะไรบ้างเขาต้องดูสีดูสีดูหาง ดูเกตดูเกรดอ่า ดูตะเกียบ ดูกระโดง ดูชายน้ำโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะใช่ไอที่พูดมาไม่เคยดูอะไรสักอย่างไงคะมันเลยเลยแพ้มันมีครบไหมคะตอนแรก ช่วงแรกเราไม่เคยดูอะไรเลย ไม่ดูเลยใช่ไหมอะไรสวยไปเลยไว้เลยอ่าใช่เป็นจุดแรกนะฮะนี่ใช่เพราะเราไม่รู้ไงคะเราก็เลยพอเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองมาฟอร์มปลาดูสิปลาแบบแบบให้แบบตามที่เป๊ะๆเลยอ่าตามที่เราอ่านมาตามที่เราค้นคว้ามาใช้เวลานานี่ยที่เราฟอร์มปลาของเราที่เราจะประมาณเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนเราขัดปลาเราขึ้นมาเราใส่โหลฝึกมาเลยค่ะหนึ่งเดือนเต็มที่ว่าสเปคตามนี้ปลาของเราเต็มที่เราต้อง มีรางวัลแน่งานเนี้ยเราต้องชนะแน่เลย ถ้าไม่ชนะเราจะเลิกทันทีเราจะเลิกเลยอ๋อเพราะว่า เรามุ่งมั่นมากเลยค่ะ ปรากฏว่าเราได้ที่หนึ่ง ได้ที่หนึ่ง หลังจากไปหนึ่งเดือนนะฮะ ้และที่สำสำคัญได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ แกนแชมเปี้ยนด้วย โอ้โหเป็นไงครับ เราภูมิใจไหมับภูมิใจมากเลย ประกาศไปสามบ้านแปดบ้านเลย้พราะว่าเราได้รางวัลใช่ไหมใช่ใช่แล้วรางวัลนั้นนะครับเป็นรางวัลแรกของเราถูกไหมฮะใช่เป็นรางวัลแรกของเรา แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยไหมฮะมันทำให้เรามีความพึกเขิมพึกเขิมที่เราจะสู้ไปต่อใช่ไหมฮะใช่ใช่มันเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแบบ ไปข้างหน้าเราอยากประกวดปลาแล้วเออ เราอยากสร้างชื่อเสียงชื่อเสียงแล้ว ใช่ใช่ เพราะพอเราประกวดชนะเนี่ย เราก็เริ่มที่จะทำประกวดไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าคะ อ่า แล้วก็ประกวดเรื่อยๆ ค่ะ จนปัจจุบันเรามีประมาณ 50รางวัลห้าสิบรางวัลรางวัลแล้ว อ่า27 รางวัลนี่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้ิบรางวัลรางวัลก็คืเรีอยบเลยนะฮะเนี่ย ใช่ามรางวัลก็คือ อันดับ 3 แล้วก็ที่2อืแล้วรางวัลไหนที่พี่นุชภูมิใจที่สุด รางวัลที่ภูมิใจที่สุดนะคะ ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็แก่วงตระกูลมาคือรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะคะ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติให้กับดิฉันค่ะเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุดถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในอาชีพการทำงานค่ะภูมิใจเนาะเราอุตส่าห์บทำตั้งใจมานะฮะ เราก็เลยเริ่มเอ๊ะเราอยากจะให้คนรู้ได้ไง คนรู้่าว่าเราว่าเรามีถ้วยเยอะขนาดนี้ เรามีรางวัลเยอะขนาดนี้ก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่า เราอยากทำเว็บไซต์ อ๋อ เริ่มจากเว็บไซต์อ่าซีรีนุชเบต้าฟาร์ม .com ค่ะ เป็นเริ่มเริ่มจุดของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกปีไหนฮะปี 2554ค่ะ2554และผลตอบรับของเว็บไซต์นี้ยังไงบ้างมันทำให้เรามีลูกค้าต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้น แล้วเราก็ไม่ได้ขายผ่านข้อค้าคนกลางเราขายดิวตรงกับลูกค้าเลยดิวตรงใช่ไหมจำจำลูกค้ารายแรกของเว็บไซต์ได้ไหมฮะว่า เป็นจากประเทศไหนหรือปลาอะไรพันอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่ามาจากอเมริกาอเมริกาเลยโอ้โหเขาติดต่อเรายัง ไงฮะพี่ลงขายในในเว็บประมูลอของต่างประเทศครับผมคือปลาตัวเนี้ย เป็นปลาที่เราขายเป็นจำนวนถ้าเราขายในไทยใช่ไหมคะ หรือว่าบริษัทส่งออกมันจะอยู่ที่ตัวละ 40 บาท อ๋อ ครับผมเขาซื้อไปกี่ตัวเราไม่ไม่ค่ะเรา คือเรากำลังจะส่ง ให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เป็นโฮเซล เราขายได้ 40 บาทอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้พี่เห็นความรู้สึกมันแปลกอ่ะ มันสวย แล้วก็เลยเอามาถ่ายรูป แล้วก็โพสต์ขายประมูลในเว็บไซต์ต่างประเทศ ตัวนั้นปิดประมูลไปที่ 4,000 บาทสี่พันบาท ใช่เพิ่มมูลค่าเป็นหูหลายเท่าเลยนะฮะ เพราะว่าพี่พี่พี่ก้อยเป็นคนถ่ายรูปเองไ่มะอ๋อ ใช่ค่ะ อืมดูฮะ ลงมือทำเองเลย แล้วเว็บไซต์นี่ใครเป็นคนทำหรือจ้างทำเองอ๋อ เว็บไซต์นี่พี่ให้สามีค่ะ คุณสามีนะครับ เป็นธุรกิจครอบครัวเริ่มแรกเลยนะใช่ไหมใช่แล้วเราเริ่มเริ่มจากตอนนั้นปี 54 ที่เปิดเว็บไซต์ แล้วก็ขายปลาตัวนั้นได้ตั้ง4,000 บาท ยังไงต่อฮะ มันเริ่มทำให้เติบราโตขึ้นไหมจากเว็บไซต์ใช่ ใช่แบบก้าวกระโดดเลยไหมฮะ เราได้แบบว่าได้กว้างขึ้น ตลาดเราขยายตลาดกว้างขึ้นเน็ตเวิร์กเรากว้างขึ้นใช่ไหมเลนในการขายแล้วก็เมื่อก่อนเราขายแค่แถวบ้านอะไรแบบในไทยอะไรเงี้ยตอนนี้เราขยายไปกี่ประเทศแล้วถือว่าเราสามารถขายได้ไปทั่วโลกนะคะทั่วโลกเลยใช่เออพี่เคยขายปลาต่างประเทศให้กับต่างชาติสูงสุดนี่ตัวเท่าไหร่ ตัวเท่าไหร่นะคะตัวเป็นหมื่นตัวเป็นหมื่นแล้วใช่ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะเขา มาซื้อ ซื้อครั้งเดียวหรือเขามาซื้ออีกครั้ง มันลูกค้าเราเริ่มกว้างขึ้นนะคะ ก็จะมีลูกค้าหลากหลายมากขึ้น ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ะค่ะ แล้วก็ปากต่อปากชวนกันมาอะไรอย่างนี้นะครับเยี่ยมเลยสุดยอดเลยนะฮะ เป็นการโปรโมทบนเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะฮะ แล้วแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามีต่อยอดทางด้านอื่นไหมฮะ นอกจากบนเว็บไซต์ อ๋อเราก็มีต่อยอดทางด้านอื่นด้วยอะค่ะเราก็คัดปลาค่ะ ขัดตาจากตัวละ 5 บาท 10 บาท เรามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการถ่ายรูปถ่ายรูปให้มันสวยขึ้นใช่ใช่ดูดีขึ้นแค่เรามีอินเทอร์เน็ตอะค่ะ แล้วก็สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งอะค่ะแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวละอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ใช่เราก็สามารถขายปลาจากที่บ้านของเราอะไปได้ทั่วโลกค่ะใช่เราเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านเราเรานั่งอยู่บ้านแล้วเราถ่ายรูปนะฮะ สวยๆ แล้วก็ขายทางบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มี Facebook มีไลน์อินสตาแกรมใช่ใช่และแล้วที่ฟาร์มนี้ขายบนบนบนบนไลน์ Facebook หรืออินสตาแกรมไหมครับ ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยทุกช่องทางนะฮะในการทำมาหากินนะนี่แบบอย่างที่สุดยอด